ก็เป็นโปรเจกต์แรกของ The Move เกษตรนะครับ ตรงนี้อยู่ใกล้เกษตรมากผมก็ไม่ได้ นี่ก็เดี๋ยวเข้า 54 แยก 3 ทะลุไปออวิภา42ได้นะครับ เส้นทางการเดินทางก็สะดวกนะครับ อันนี้ก็คือซอยงามวงวาน54 หรือซอยด้านผู้หญิงพหลนะครับ นั่นก็เป็นบ้านของท่านองคมนตรีท่านหนึ่ง ถนนก็กว้างนะครับ แล้วก็มีคนอยู่เป็นแหล่งคนอยู่เลยแหละ แล้วก็มีหอพักใหญ่อยู่ตรงนู้นนะฮะ โอ้หอพักนะ คนก็เดินทางสัญจรกันอ่าโครงการก็อยู่ตรงนั้นนะครับเขาติดป้ายไว้ข้างหน้าเลย ข้างหน้าก็มีร้านซักผ้าด้วยนะฮะ เนี่ยห้าสิบสี่แยกสามนะครับห้าสี่แยกสามเลยไปหน่อย นี่ก็ไปออก วิภาวดี 42 ได้อันนี้ก็เป็น ก็พามาดูสถานที่จริง ผมยิ่งมั่นใจใหญ่ว่าตรงแถวนี้คนอยู่เยอะแน่นอนนะครับ เราก็ไม่เคเข้ามาดูแล้วก็มั่นใจนะฮะ ผมมันต้องไปแย่งจองกับเขาแน่นอน หนึ่งห้องนะครับหวังว่าเป็นเช่นนั้น ตอนนี้ก็อยู่ขอบคุณที่ติดตามรับชม เดี๋ยวจะขึ้นเป็นเพลย์ลิสต์ The Move ไว้นะครับ ทำไปเรื่อยๆ เพราะว่ากว่าจะเสร็จก็ประมาณมกรา66 นะครับ เป็นเช่นนั้นก็จะทำไปเรื่อยๆ เป็นเพลย์ลิสต์พัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของโครงการ The Move นะครับ เป็นโปรเจกต์ใหม่ของแสนสลิเขาเป็นไซต์แรกเลยคือที่เกษตร ขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ นี่ครับ เป็นพื้นที่ของโครงการนะครับ โครงการนะครับ ก็ยาวสักร้อย ร้อยกว่าเมตร 200 เมตรได้แล้วครับ แล้วก็อยู่ติดกับบ้านพักส่วนตัวสวยเลยนะฮะ แนวโมเดิร์นตรงนี้นะฮะประมาณนี้นะฮะผมเดินก็สักเท่าไหร่10 เมตรร้อยเมตร นิดๆนะฮะ มีรถจอดอยู่ ก็เห็นบ้านพักส่วนตัวนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับ The Move เกษตร อยมาแล้วกัน โอเค มีหอพักอยู่ตรงนั้นนะครับ แล้วก็มีข้างหลังด้วย นี่ก็พามาดูสถานที่จริงนะครับ ผม ของ The Move นะครับ อยู่งามวงวาน54 แยก 3 นะครับ เป็นซอยเล็กๆ สั้น ๆนะครับ ประมาณสัก 200 เมตรมั้ง แล้วก็ที่เขาอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีหอพักน่าจะซอย5 อยู่ฝั่งนู้นนะครับ แล้วก็มี 4 ชั้น เข้าใจว่าแถวนี้เขาขึ้นได้ไม่สูงนะครับ นี่ก็เป็นซอยสั้นแค่นี้นะครับ ประมาณสัก 200 เมตรแหละ แล้วเป็นซอยตันด้วยนะครับผมเราจะทะลุออกไปไหนไม่ได้ เป็น 54 งามวงวาน 54 แยก 3 เนี่ยครับอพอมาดูก็เห็นแล้วอ๋อเขาบอกมีหอพักจริงด้วยนะครับ ก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ